มิวไลน์คืออะไร มิวไลน์เนี่ยก็คือเส้นทางการเดินทางของ อวัยวะที่เรียกว่าเป็น นิปเปิลหรือว่าจะเป็นหัวนมลานนมหรือแม้แต่เนื้อนมเองนะครับ ซึ่งเจริญอยู่ในคันในช่วงที่เป็นระยะที่เรียกว่าเอมบริโอนะครับคือในวัยเด็กของเราในวัยวัยที่ยังเป็นเอยังอยู่ในคันอยู่นะครับ หลังจากนั้นแล้วเนี่ย ไอตัวของเส้นทางการเดินตรงนี้มันก็จะหายไปนะซึ่งในคนปกติ ทั่วไปก็จะไม่เจอหัวนมในส่วนอื่น นอกจากหัวนมที่เป็นจุดปกตินะครับ แต่ว่าบางส่วน อาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างเขาเรียกว่าหัวนมอยู่ผิดที่ ซึ่งอาจจะพบได้ทั้งหัวนมทั้งรันนม หรือแม้แต่ทั้งเนื้อนมเองก็ได้นะครับ ซึ่งบางคนก็อาจจะไม่รู้คิดว่าเป็นจุดเล็กๆ เป็นเหมือนฝอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าให้เราสังเกตดูว่ามันจะอยู่ในมิ้วกลายอันนี้นะครับในกรณีที่เราเจอบ่อยๆก็คือว่าถ้าเรายกรันนม ชายโครงเรานมข้างซ้ายยกขึ้นนะครับ อาจจะเห็นเป็นจุดเล็กๆ จุดนี้ครับเขาเรียกว่าเป็น หัวนมที่ผิดปกติอยู่ผิดที่และตำแหน่งที่พบบ่อยก็คือชายโครงข้างซ้ายนะครับ บางคนอาจจะมีลักษณะเป็นก้อน ซึ่งการเป็นก้อนเนี่ยอาจจะพบว่าก้อนเนี่ยอาจจะโตขึ้นในบางช่วงบางขณะ อย่างเช่นช่วงที่มีการตั้งครรภ์นะครับช่วงที่มีประจำเดือน หรือช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมนนะครับคล้ายๆ กับเนื้อนมปกติเลยเพราะส่วนนี้คือเนื้อนมนะครับลักษณะของรูปเนี่ยเป็นเคสที่มี เนื้อนมอยู่ที่รักแร้นะครับ การรักษาถ้าเรายกขึ้นก็จะเป็นก้อนหนึ่งก้อน การรักษาก็คือว่าตัดนะครับ excision หรือตัดเป็น่วน้นก็สามารถที่จะายได้